คนพิการแห่งอาเซียนสู่สังคมที่เป็นหนึ่งเดียว ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทด้านคนพิการของประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่นตัวอย่างที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ครับ คนตัวอย่างที่ช่วยผลักดันคนพิการในประเทศไทยในแต่ละด้าน ครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีที่ 2 แล้วนะครับ ผมคิดว่าในแง่ของไอทีนั้นในอาเซียนนั้นมีทั้งจุดแข็งแล้วก็ความท้าทาย จุดแข็งก็คือ ประเทศที่มีความก้าวหน้านะเช่นประเทศไทยนะ สิงคโปร์นะ เรามีความก้าวหน้าทางด้านไอที เราจะเอาจุดแข็งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของคนพิการ ให้สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะทำให้เขาสามารถเรียนหนังสือทำงานได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไร และที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับ ทำอย่างไรเราจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีนะที่จะช่วยให้คนพิการในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ในประเทศลาวนะกัมพูชาเวียดนามนะสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้นะสามารถที่จะมีอาชีพได้ ตอนนี้ในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็มีโครงการนะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่กัมพูชานะหรือที่เวียดนามนะก็มีโครงการในการฝึกอบรมทางด้านไอที ให้กับคนพิการ มีการตั้งกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมทางด้านอเซ็นเตอร์นะในประเทศเพื่อนบ้านของเราในประเทศไทยก็มีนะหรือที่ประเทศเมียนมาก็มีในเรื่องของการอบรมทางด้านไอทีให้กับคนพิการ เพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนะเพราะฉะนั้นในประเทศอาเซียนของเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเป็นประชาคมอาเซียน เราก็จะทำให้ขอบเขตของการทำงานแล้วก็ความร่วมมือนั้น กว้างขวางยิ่งขึ้นครับ ครับพูดถึงภาษาอังกฤษของคนในยุค AEC นะครับ มีความสำคัญจำเป็นกับการดำเนินชีวิตมากนะครับ ตัวผมเองโชคร้ายนิดนึงนะครับ สมัยมาเรียนที่มหาไทยเรียนหลักสูตรโปรแกรมเมอร์ครับไม่ได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้ภาษาอังกฤษก็ไม่ดีนักนะครับ แต่มีโอกาสหลายๆครั้งที่ต้องติดต่อสื่อสารกับครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ หรือกับชาวต่างชาติอื่น ๆหรือบางครั้งมูลนิธิก็ส่งไปร่วมการประชุมที่เป็นภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ทำให้ตัวผมเองตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองในจุดนี้ ผมเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ2 ชั่วโมง โดยครูอาสาสมัครมาสอนพวกเรานะครับ ซึ่งภาษาอังกฤษนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการทำงานในยุคนี้ ตัวผมเองนะครับพอสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ การประสานงานต่างๆ ก็จะทำให้ง่ายขึ้น การเรียนรู้การที่จะพัฒนาตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษก็อยากจะฝากน้องๆนะครับถ้ามีโอกาสที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ขอให้ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้คิดไว้เสมอว่า ถ้าเราตั้งใจความสำเร็จจะตามมาแน่นอน จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้นำด้านอาเซียน คนพิการในประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับ สามารถนำพาบุคคลและชุมชน ให้มีพื้นที่มีจุดยืน ในระดับสังคมจนถึงอาเซียนได้อย่างสง่าผ่าเผย